วัสดีค่ะดิฉัน อาจารย์ ดรธัญญีโพธิสาร ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ตอนนี้เราเจอกันอยู่ในคลิปที่ 3 หัวข้อที่ 3 ค่ะ เนื้อหากระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ในกระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP นั้นนะคะ เราสามารถแบ่งงานการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ค่ะ 1. คือกระบวนการการจัดซื้อหรือ procurement to pay 2. กระบวนการการขายและการส่งสินค้าหรือ order to cash และสุดท้ายนะคะ กระบวนการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรมนุษย์ค่ะ เรามาเริ่มกระบวนการการจัดซื้อหรือ procure to pay กันนะคะกระบวนการจัดซื้อของระบบ SAP ERP นั้น เป็นการทำงานของ โมดูล Sales and Distribution หรือ SD ร่วมกับกระบวนการของโมดูล Material Management หรือ MM ค่ะ กระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่า procure to pay หรือการสั่งซื้อจนกระทั่งถึงการจ่ายเงินนะคะ กระบวนการการจัดซื้อนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้า หรือบริการหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตขึ้นในหน่วยงานของกิจการนั่นเองค่ะ เมื่อหน่วยงานภายในมีความต้องการสินค้าหรือบริการ หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะ ระบบหน่วยงานนั้นมีหน้าที่ที่จะเข้าไปในระบบ SAP ERP เพื่อจัดทำเอกสารขอซื้อ หรือ Purchase Requisition ค่ะ เอกสารขอซื้อนี้นะคะ เมื่อถูกอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว และมีการตรวจสอบงบประมาณว่ามีเงินพอที่จะซื้อแล้วนะคะ ก็จะถูกส่งไปที่แผนกจัดซื้อของหน่วยงานค่ะ เมื่อหน่วยงานจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจากผู้ ต้องการแล้วนะคะ หน่วยงานจัดซื้อจะทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของใบขอซื้อกำหนดวิธีการจัดซื้อ สิ่งของหรือบริการที่ต้องการนั้น จากนั้นก็จะมีการดำเนินการจัดหาผู้จำหน่ายที่เหมาะสม กับสิ่งของหรือบริการที่ต้องการค่ะ โดยการจัดซื้อนั้นนะคะ จะมีกระบวนการไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อทำการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสม และจัดทำใบจัดซื้อ เพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายต่อไปค่ะ ใบสั่งซื้อนั้นนะคะ เมื่อถูกจัดทำขึ้นในระบบ SAP แล้ว จะถูกนำไปอนุมัติรายการเพื่อจัดทำการจัดซื้อจัดต่อไปค่ะ แล้วใบสั่งซื้อนั้นก็จะถูกส่งไปให้กับผู้จำหน่าย ในกระบวนการจัดซื้อนี้นะคะ กิจการของเราจะเป็นผู้ซื้อค่ะ ในฝั่งของผู้ที่จำหน่ายนะคะ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อของเราไปแล้ว เขาก็จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้สินค้า และใบส่งของที่พร้อมจะมาส่งให้กับเราค่ะ เมื่อผู้จำหน่ายเตรียมสินค้าใบส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วถึงกำหนดการจัดส่งสินค้า ก็จะนำสินค้าพร้อมกับใบขนส่งสินค้านั้น มาส่งที่คลังสินค้าของกิจการของเราที่เป็นคนซื้อค่ะ หน่วยงานคลังสินค้าของเรานะคะ มีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งของที่เขานำมาส่ง กับใบส่งของ และใบจัดซื้อของกิจการว่าถูกต้องตรงกันไหม ถ้าถูกต้องนะคะ ก็จะมีการบันทึกรายการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบ SAP ARP ค่ะ ค่ะเมื่อรับสินค้าเสร็จแล้วนะคะ ผู้จำหน่ายจะรอจนกระทั่งถึงกำหนดที่เราจะต้องจ่ายเงินค่ะ โดยเขาจะทำการส่งเอกสาร เรียกว่าใบแจ้งหนี้นะคะ เมื่อมาเพื่อเตือนเราว่าใกล้จะถึงกำหนดการชำระเงินแล้วค่ะ หน่วยงานการเงินและหน่วยงานบัญชีของกิจการ มีหน้าที่ที่จะเอาใบแจ้งหนี้นั้น ไปดำเนินการจัดทำเช็ค หรือเบิกเงินสดนะคะ เพื่อรอจ่ายเงินต่อไปค่ะ เมื่อถึงกำหนดชำระเงินนะคะ ผู้จำหน่ายก็จะมาขอรับเงินพร้อมกับนำใบเสร็จนะคะ มาแลกเปลี่ยนเพื่อดำเงินกลับไปที่กิจการของเขาค่ะ อันนี้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของการจัดซื้อถึงการจ่ายเงินค่ะ ต่อมานะคะ กระบวนการขายและการส่งสินค้าบนระบบ SAP ERP นะคะ กระบวนการขายและการส่งสินค้ามีชื่อเรียกว่า Order to Cash ค่ะ เป็นกระบวนการการทำงานของโมดูล SD หรือ Sales and Distribution ร่วมกับโมดูล MM Material Management ค่ะ กระบวนการนี้นะคะจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จนกระทั่งถึงการได้รับชำระเงินจากลูกค้าค่ะ กระบวนการนี้นะคะ เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีลูกค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการของกิจการเรา มีการติดต่อสอบถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงงานขายของกิจการเราค่ะ ในกระบวนการนี้นะคะ กิจการของเราจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าได้นำใบสั่งซื้อสั่งสินค้าของกิจการของเรามานะคะ กิจการของเรามีหน้าที่ที่จะพิจารณาคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อดูว่าลูกค้าคนนั้นมี ความน่าเชื่อถือในเรื่องของการขายสินค้าและจ่ายเงินในอดีตหรือเปล่านะคะ แล้วรวมถึงการพิจารณาถึงเรื่องของความสามารถในการส่งมอบสินค้าของเราค่ะ ถ้ากิจการของเรามีความพร้อมในเรื่องของการส่งมอบสินค้า และลูกค้ามีความน่าเชื่อถือในการจ่ายเงินในอนาคตนะคะ กิจการของเราจะมีการจัดทำใบสั่งขายค่ะ เพื่อทำการ แจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกิจการได้ทราบนะคะ ว่าจะมีการขายเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ โดยใบสั่งขายนั้นจะถูกนำไปที่ส่งไปที่คลังสินค้านะคะ เพื่อทำการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะ เมื่อคลังสินค้านะคะได้จัดเตรียมสินค้าและใบส่งของเรียบร้อยแล้ว ก็จะรอจนกระทั่งถึงกำหนดที่ลูกค้าต้องการสินค้าค่ะ คลังสินค้าจะนำสินค้านั้นจัดส่งไปพร้อมกับใบขนส่งสินค้า ส่งมอบให้กับลูกค้าที่คลังสินค้าของฝั่งลูกค้าค่ะ และเมื่อกิจการของเราส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อถึงกำหนดที่ลูกค้าใกล้จะชำระเงินให้กับเราแล้ว กิจการของเราจะทำการจัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งไปเตือนลูกค้าว่าใกล้ถึงกำหนดชำระเงินให้กับเราแล้วนะคะ เมื่อเราทำการแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะ ลูกค้าก็จะมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเงินเพื่อชำระเงินให้กับเราค่ะ และเมื่อเราพร้อมเราก็จะเอาใบเสร็จรับเงินของเราไปแลกกับเงินสดหรือเช็คกลับมานะคะ ซึ่งกระบวนการนี้ถ้าหากมีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่ากระบวนการขายและส่งสินค้าของเราสิ้นสุดลงแล้วค่ะ เรามาต่อกันด้วยกระบวนการบริหารสินทรัพย์ และทรัพยากรมนุษย์นะคะ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ และทรัพยากรมนุษย์นั้น จะขอแยกอธิบายเป็น 2สส่วนด้วยกันนะคะ ก็คือ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะ ในระบบ SAP ERP นะคะ การบริหารสินทรัพย์จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 3 โมดูลด้วยกัน ก็คือ โมดูล MM ค่ะ Material Management สำหรับการจัดซื้อนะคะ โมดูลที่ 2 โมดูล Fixed Asset หรือ FA ค่ะ เพื่อทำการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์นะคะ และโมดูลสุดท้ายก็คือ โมดูล FI หรือ Financial Accounting เพื่อทำการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ค่ะ ในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะ กระบวนการการทำงานของ SAP ERP จะไปเกี่ยวข้องกับโมดูลการทำงานหลัก 3 โมดูลก็คือ PP Production Planning ค่ะ โมดูล HR หรือ Human Resource และโมดูล FI หรือ Financial Accounting ค่ะ โดยกระบวนการบริหารสินทรัพย์นั้นนะคะ จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ และการจัดหาสินทรัพย์ต่างๆ มาเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน อาคาร สำนักงาน หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ค่ะ โดยการทำงานนะคะ จะเริ่มต้นจากโมดูล MM และ FI และไปสุดสุดท้ายที่ FA ค่ะ ค่ะ ในกระบวนการบริหารสินทรัพย์นี้นะคะ โมดูล MM จะทำหน้าที่ในการจัดซื้อและจัดหาสินทรัพย์ต่างๆ เข้ามาค่ะ โดยกระบวนการก็กล่าวไปที่แล้วนะคะ ในกระบวนการของการจัดซื้อถึงการจ่ายเงินที่กล่าวมาแล้วค่ะ จากนั้นนะคะ ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์โมดูล FA จะมีหน้าที่ในการบันทึกการเคลื่อนไหว ติดตามการคงอยู่ของสินทรัพย์ การบันทึกและการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์ รวมไปถึงสถานที่เก็บสินทรัพย์นั้นๆค่ะ ตลอดระยะเวลาที่สินทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของกิจการ การบำรุงรักษาสินทรัพย์ เช่น การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่ก็เป็นหน้าที่ของโมดูล FA นะคะ เมื่อเราใช้สินทรัพย์นั้น ไปจนกระทั่งสินทรัพย์นั้น เสื่อมค่าหรือไม่สามารถใช้งานได้แล้วโมดูล FA ก็จะทำหน้าที่สุดท้าย ก็คือทำการจำหน่ายหรือการขายสินทรัพย์นั้น เมื่อไม่มีความต้องการค่ะ เรามาต่อกันด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของระบบ SAP ERP นั้นเกี่ยวข้องกับ 3 โมดูลด้วยกันค่ะ คือ โมดูล PP Production Planning ในกรณีที่กิจการเป็นธุรกิจผลิตต้องการแรงงานในการทำงานในโรงงานนะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับโมดูล HR ซึ่งดูแลในเรื่องของการบันทึกข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ค่ะ และโมดูล FI เพื่อเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานต่างๆ ค่ะ ค่ะเริ่มกันด้วยโมดูล PP นะคะ ในกรณีที่กิจการเป็นธุรกิจผลิต หน่วยงานผลิตจะแจ้งจำนวนของแรงงานที่ต้องการใช้ในการผลิต แต่ถ้าหากกิจการของเราเป็นธุรกิจบริการ หรือธุรกิจซื้อมาขายไปแผนก HR เองค่ะจะเป็นคนมีหน้าที่ในการวางแผนว่า กิจการควรจะมีการจ้างแรงงานหรือพนักงานเข้ามาทำงานเท่าไหร่ค่ะ โดย โมดูล HR ของ SAP ERP นะคะ ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการหาคนและการจัดการคนดังนี้ค่ะ โมดูล HR นะคะ จะมีหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนข้อมูลของพนักงาน เพื่อทำการเก็บประวัติและประวัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค่ะ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทำงาน การลา การขาด และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงงานค่ะ ต่อมานะคะ HR ก็ยังทำหน้าที่ในการวางแผนการาอบรม และการปรับทักษะของพนักงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับกิจการค่ะ โมดูล HR ยังมีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงงานในแต่ละปี หรือในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะ นอกจากนี้โมดูล HR ยังมีกระบวนการในการบริหารผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเทอมให้กับลูกลูๆของพนักงานค่ะ แล้วก็มีการจัดการเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานอีกด้วยนะคะ และโมดูลสุดท้ายนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก็คือโมดูล FI ค่ะ Financial Accounting ซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกรายการ และการจัดทำการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเดือน การจ่ายค่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ การจ่ายสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการทำงานให้กับกิจการค่ะ